วันนี้เราจะมาสอนวิธีหาเงินง่ายๆ แค่อยู่ห้องเฉยๆก็ทำได้ ขั้นแรกเตรียมเงินสดมาจำนวนหนึ่ง ต่อไปให้นำเงินเหล่านั้นไปซ่อนไว้ตามมุมต่างๆของห้อง จากนั้นเริ่มหาเงิน ก็กล้าเล่นนะ